อ้าวทำงานอะไรล่ะลูกชิบหายละถ้าบอกว่าทำธุรกิจส่วนตัวเขาต้องถามแน่เลยว่าทำธุรกิจส่วนตัวอะไรทำไมถึงลองไม่ได้ แต่ถ้าบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเป็นคืออะไรแล้วถ้าบอกว่าทำช่อง YouTube ล่ะเขาก็ต้องถามอยู่ดีว่าช่องไหนวะเนี่ยถ้าไม่ยอมให้เขาก็จะเริ่มคะยั้นคะยอชิบหายแล้ว อ๋อเออช่วงนี้หนูก็ทำทำไปเรื่อยนะคะโธ่ถ้าไม่มีงานมีการทำก็บอกตรงๆสิลูกคือหนูไลฟ์สดนะคะ อ๋อ นี่หนูเต้นขายครีมเหรอลูก